สวัสดีครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้ผมจะมารีวิวเหรียญสิริมงคลศรีนคร ย้อนยุคตำนานปี 21 วัดสักแก้วนะเนื้อหาประมาณไหนพิมพ์ทรงเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญรูปไข่นะครับ เหรียญรูปไข่สีนครย้อนยุคสืบตำนานปี 21 วัดสระแก้วจังหวัดนครราชสีมานะครับ จากเหรียญในตำนานปี 2521 อันเป็นที่โด่งดังนะครับของหลวงพ่อคูณจากวันเวลาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ มาสู่ยุคของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบ้านไร่ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีใบรายการจองหรือจำนวนการจัดสร้างออกมาให้เห็นนะครับได้ข่าวว่าสร้างน้อยด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับ สำหรับวันเวลาที่จะเปิดจองหรือให้เช่าบูชาเนี่ยคงจะต้องรอผู้สร้างนะครับ แจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเปิดจองวันเวลาไหนนะครับ ถ้าผมมีความคืบหน้าสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับสิริมงคลศรีนครนะครับตำนานปี 21 เดี๋ยวผมจะนำเอามารีวิวนำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับ เดี๋ยวมาชมรูปภาพตัวอย่างของเหรียญกันคร่าวๆนะครับ ว่าจะมีเนื้อหาประมาณไหนนะครับ งดงามเพียงใด เดี๋ยวมาดูรูปภาพตัวอย่างกันนะครับ นี่จะเป็นรูปภาพตัวอย่างนะครับ จะเป็นลักษณะของแบบพิมพ์ทรงของเหรียญนนะครับซึ่งคาดว่าจะทำออกมาให้ใกล้เคียงเหรียญศรีนครปี2521ให้ได้มากที่สุดนะครับ พิมพ์ทรงพิมพ์ทรงของเหรียญนนี้ก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับ เป็นพิมพ์หลวงพ่อทองครึ่งองค์ ด้านบนก็จะเขียนเป็นวัดบ้านไร่นี่ครับ อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถัดมาตรงด้านล่างนี่จะเป็นชื่อของหลวงพ่อทองสุทธรีโรนี่ถัดมาเป็นรูปตัวอย่าง เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับสวยงดงามเลยทีเดียว นะครับ นี่ก็จะเป็นอีกรูปภาพตัวอย่าง นะครับ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปตัวอย่างนะครับ เป็นเนื้อทองแดง นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปตัวอย่างนะครับ รูปด้านหลังยังไม่มีออกมาให้เห็นนะครับ เนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะครับเหรียญรุ่นสิริมงคลสีนคร ย้อนยุคตำนานปี21นะครับ คลิปหน้านะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับสิริมงคลสีนคร ถ้ามีความคืบหน้าประการใดนะครับผมจะเอามารีวิวนำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับ คลิปนี้ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระ คลิปหน้ามีพระของเกจิท่านใดนะครับพระรุ่นไหนที่จะเอามารีวิวนำเสนอนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ